สถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไร มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่า วิมานนี้เป็นเทวสภา ชื่อว่าสุธรรมา รุ่งเรืองด้วยแก้วไพทูลงดงามวิจิต ถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญาณุภาพ มีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพทูลทุกต้น เป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกัน คิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฝ่ายเทวดาทั้งหลาย นั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราช ครั้นทราบว่า พระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้ว ต่างก็ถือของหอมถูกเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามา ตั้งแต่ซุ้มประตูจิตกูดบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ ห้อมล้อม นำเสด็จเข้าสู่สุธรรมาเทวสภา พระเจ้าเนมิราช เสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้น เชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพอาจเทวดาทั้งหลาย เห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึง ก็พากันยินดีกราวต้อนรับว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาดีแล้ว เสด็จมาไกลเหมือนไกล พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสกัดเทวราชเถิด ส่วนเท้าสกัดเทวราชก็ทรงยินดีกล่าวสรรเสริญ พระเจ้าเนมิราชแล้วเชิญประทับอยู่ ในหมู่เทวดาผู้สำเร็จด้วยทิพกรรมทั้งมวล และเชิญให้เสวยทิพกรรมมารมในหมู่เทพดาวดึง พระเจ้าเนมิราชตัดห้ามว่า สิ่งที่ได้มา เพราะผู้อื่นให้ เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามา เราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้ บุญทั้งหลายที่เราทำเอง ย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไป เราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทาน การประพฤติสม่ำเสมอ ความสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลัง พระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเจ็ดวัน ตามการนับในโลกมนุษย์ ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะ แก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดา ครั้นแล้ว ทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่า มาตลีเทพระบุตรมีอุปการะแก่เรามาก ได้นำชมสถานที่อยู่ของผู้มีธรรมะและของผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมมราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ เท้าสกัดเทวราช จึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมมราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานคร มาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมรถ รอรับเสด็จกลับ แล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้ มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่า ราชาเสด็จกลับมาแล้ว มาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์ให้เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิม แล้วทูลลากลับวิมาน ส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชา ทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไร พระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทพพยดา และของเท้าสกัดเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราชว่า แม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญ ก็จะบังเกิดในเทวโลกเหมือนกันครั้นต่อมา เมื่อนายภูสามลากราบทูลให้ทราบว่า มีพระเกศาหงอกแล้ว จึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางไว้ในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้ว ทรงสลดพระอรุทัย ได้พระราชทานบ้านสวย แก่นายภูสามาลา มีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรส พระราชโอรสทูลถามว่า พระองค์จะทรงประนวดเพราะเหตุไรพระเจ้านิมิราชจึงตรัสบอกเหตุผล เหมือนพระราชาองค์ก่อนๆ ทรงผนวดแล้ว ประทับอยู่ณอัมพวันนั้นนั่นเองจเจริญพรหมวิหารสี่จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อม ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลกรันพระพุทธองค์ ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้ว ได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่ตถาคตออกมหาพิเนศกรม แม้ในอดีตชาติ ตถาคตก็ออกมหาพิเนศกรมเหมือนกัน ครั้นตัดดังนี้แล้ว ทรงแสดงอริยสัจสี่ประชุมสรุปชาดกว่าเท้าสกัดเทวราช ในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในชาตินี้ มาตลีเทพสารถีกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออานนท์กษัตริย์แปดหมื่นสี่พันองค์เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้านิมิราชคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านี้เอง